สำหรับประโยค女士您好欢迎来到我们的酒店แปลว่า สวัสดีค่ะคุณลูกค้า โรงแรมของเรายินดีต้อนรับค่ะ คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง ในที่นี้จะหมายถึงคุณลูกค้า คำว่า您好แปลว่าสวัสดีคำว่า欢迎แปลว่ายินดีต้อนรับคำว่า来到 แปลว่ามาถึงคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า的แปลว่าของคำว่า酒店แปลว่าโรงแรม สำหรับประโยค你好我已经在线预定了一间双人间住四晚แปลว่าสวัสดีค่ะฉันจองห้องคู่สำหรับสี่คืนค่ะคำว่า你好แปลว่าสวัสดีคำว่า ัวแปลว่าฉันคำว่าจิงแปลว่าแล้วคำว่าเียนแปลว่าออนไลน์คำว่าิงแปลว่าจองล่วงหน้าคำว่าห了แปลว่าแล้วคำว่า一间หนึ่งห้องคำว่า双แปลว่าคู่คำว่า人แปลว่าคนคำว่าเจียน แปลว่าห้อง คำว่าจู่แปลว่าอาศัยหรือพักคำว่าสื่รวันแปลว่าสี่คืน